ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย ๆ นะคะ ฟังก์ชัน sum ค่ะ เป็นการหาค่า ผลรวมของข้อมูล ฟังก์ชัน max เป็นการแสดงค่าสูงสุดของข้อมูล ฟังก์ชัน min เป็นการแสดงค่าต่ำสุดของข้อมูล ฟังก์ชัน average เป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล ฟังก์ชัน count เป็นการนับ จำนวนรายการที่เป็นตัวเลข เรามาดูตัวอย่างการใช้สูตรแบบฟังก์ชันพื้นฐานนะคะ แบบต่างๆจากออโต้ซัมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องที่เราต้องการหาผลลัพธ์ก่อนนะคะในช่องแรกนะคะ เราจะหาผลรวมของเงินเดือนนะคะ โดยใช้ฟังก์ชันซัมนะคะ วิธีการก็คือ ไปใช้คำสั่งที่แท็บฟอร์มูล่า เลือกคำสั่ง auto sum นะคะ เลือกฟังก์ชัน sum นะคะ โดยรูปแบบของฟังก์ชัน sum ก็คือเท่ากับ sum แล้วก็ในวงเล็บก็คือค่าของตัวเลขต่างๆ นะคะ หลังจากนั้นนะคะ เราอ้างอิงสูตรลงมา นะคะ เสร็จแล้วคลิกกดปุ่ม enter ค่ะ เราจะได้ผลลัพธ์นะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของเงินเดือนนะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน average ค่ะ ไปคลิกที่ auto sum เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชัน average นะคะหลังจากนั้นเราเลือกค่าของข้อมูลที่เราต้องการคำนวณหานะคะ เสร็จแล้วคลิกกดปุ่ม enter ค่ะ ตัวต่อไปนะคะเป็นการหาค่าสูงสุดของเงินเดือนเราจะใช้ฟังก์ชัน max นะคะ วิธีการก็คือไปที่ Auto Sum เลือกฟังก์ชัน max นะคะ หลังจากนั้นเราเลือกค่าข้อมูลที่เราต้องการคำนวณ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ค่ะตราต่อไปหาค่าต่ำสุดของเงินเดือนนะคะ ใช้ฟังก์ชัน min ค่ะ คลิกเลือกฟังก์ชันเสร็จแล้วนะคะกำหนด ค่าที่เราต้องการคำนวณ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นการหาจำนวนพนักงานทั้งหมด เราจะใช้ฟังก์ชันเขานะคะ ฟังก์ชันเขาเป็นการนับนะคะ นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยๆ นะคะ